ถ้าหากอยากได้ไอคอนของแอปพลิเคชัน Instagram เป็นแบบนี้ แบบนี้และแบบนี้ ตามมาชมกันนะครับ ว่าทำอย่างไร คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการให้นะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนไอคอนให้กับแอปพลิเคชัน Instagram นะครับ ปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วว่าไอคอนปกติของแอปพลิเคชัน Instagram นั้นเป็นอย่างไร นี่คือไอคอนปัจจุบันของแอปพลิเคชัน Instagram นะครับ ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนไอคอนปัจจุบันให้เป็นเวอร์ชั่นเก่าๆก่อนหน้านี้ สามารถทำได้ดังนี้นะครับ ผม ก่อนอื่นครับต้องมั่นใจว่าเรานั้นได้อัปเดตแอปพลิเคชัน Instagram ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดณ ปัจจุบันคือเวอร์ชัน162.0นะครับ ถ้าใครเก่ากว่านั้นจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Instagram ขึ้นมาครับ ให้เลือกไปที่โปรไฟล์ที่มุมล่างขวานะครับ จากนั้นให้มองมุมบนขวาครับ ที่เป็นบริเวณขีด 3 ขีด แต่ที่บริเวณตรงนั้นครับแล้วเลือกไปที่การตั้งค่า หรือว่า Setting นะครับที่เมนูบนสุดเลย วิธีการต่อมาคือ แตะที่หน้าจอแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับ เราจะเห็นรูปพลุ และเราจะเห็นด้านล่างครับจะเป็นไอคอนที่เราสามารถเปลี่ยนได้ ค่าปกติจะถูกตั้งเอาไว้อยู่ที่ปัจจุบันนะครับ ข้างล่างเลยครับ เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการรูปแบบไหน ผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นไอคอนคลาสสิก 2 นะครับ ผมผมเลือกไปที่ไอคอนคลาสสิก 2 จากนั้นผมเลือกไปที่ตกลงครับ และให้ลองกลับไปที่หน้าโฮมหลักนะครับจะเห็นว่าไอคอนของ Instagram นั้นถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับบางคนอาจจะพบปัญหาว่า พอสั่งให้เปลี่ยนไอคอนแล้ว พบว่าที่หน้าโฮมหลักไอคอนของแอปพลิเคชัน Instagram นั้น ยังไม่เปลี่ยนตาม วิธีการแก้ไขง่ายๆ ก็คือให้ปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับและไอคอนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนนะครับลองนำไปทำตามกันดูนะครับทำได้หรือไม่ได้อย่างไร คอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดลาไปก่อนสวัสดีครับ